ครับ สวัสดีครับ พบกับผมเมมไรนะครับ กับเกมกิมต้องฮาร์ปเปิดบัสลีมนะครับเป็นดัมนิครับ กับ พาร์ทที่หกแล้ว โอเค ไปเลยจำพาร์ทไม่ได้นะ โอเคเรียนการเด่นนะฮะจากที่ าที่เราสู้กับวันิทัศมาแล้วก็มิกกี้ใช้ไอ้นี่ดาวอะแล้วก็เดินมาอยู่แถวนี้กันนั่นมิกกี้นี่มิกกี้ มิกกี้มิกกี้โอเคเรา ตามมิกกี้ ไปก้อนอื่นเลยเก็บของ สิครับ รอ อะไร บชาอลไรนะโอเคอุ้ยสกิลเพียบ นี่ เอ้ย เอ้ย เอ้ย เอ้ย โอเคยังแดดไม่ได้นะยังไม่มีเอ่อ ไอเทม ใส่แล้วแดดได้เคาะไปเอเธอร์ โอเคตามไปหามิกกี้ไปบ้านนี้ปะทางนี้ถูกต้องครับผม โอเคด่านนี้ค่อนข้างยากอยู่ เพราะว่ามีตัวยิงไอ้ ไอ้บ้านนั่น่ะยิงโหดอยู่ไกลๆนั่น่ะเออนะยิงแรงอยู่นะจะคิวก็ไม่ได้โบโบไปถูกไม่ได้อืมอืมอืมอืม เรียบร้อยเลเวลอัพครับ โอ้โหโอ้โหพาละเพิ่งสิบห้าดาวไก่เก็บของก่อนเพื่อความชัวร์เดี๋ยวนะฮะคอนเซโยครับ อืออือตายจ้า อีวนตายแล้ว ยังไม่ตาย ได้สปีด ไปไป อ้าว อ้าว มา มา มา่านบัน้าคายตัวยิงอ่าลมออกมากันมันกุนตีนกุนประสาทมาโมลต้าไปเยี่ยงจ้าเดี๋ยวนะคิวก่อนดีกว่าไหลแรงน้ำท่วง โบ โบ เออมืนที่ไม่เป็นไรครับปกติได้ ไม่ ไม่ค่อยโดนเลยฮะ โอเค หมือนมันจะแบบเดินสลับ ซ้ายขวาขวาซ้าย นี่ของเอาของเหมือนเมื่อกี้มีเลเวลอัพนี่ไงสองสกิลโอเควิตีได้วิตี ใหม่ สมนี้ เป็นไรเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยวิ่งอุ้ย ว้า มีแบบนะเป็นสกิลลับขึ้นมา น่าจะเป็นสองช่องหรือเปล่า ช่องเดียวครับผม เอออ๋ออันนี้เพื่อก่อนแล้วสกิลอวิตี้เต็มอยู่ โอเค เก็บสติกเกอร์แต่ว่าจะเริ่มไปเล่นอของเทล่านะฮะ ในเขาเรียกว่าอะไรนะหมดเก็บพวกแบบเป็นปีตายเก็บ เกมเพย์เอ้ยไม่ใช่เกมเกมเพย์เก็บไอเทมอะไรเงี้ยเก็บถ้วยแต่ว่าเล่นแบบสตรีมนะถ้าอย่างนั้น แล้วก็มีลงแบบว่า อารีนาอะไรเงี้ยเจยละไอ้บ้านนี้มมยโลเอาเจทีทำไมเฮ้ยลืม ดูสกิลโบ โบ จ้า ตาย ว่ะคอร์โดไปเยี่ยงไปเยี่ยงไปเยี่ยง เอ้ยยังไม่ได้แล้วได้สปีดคนเร็วโบโบโบอับดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูหมุนซอมตีตัวนี้กันหันหลังใช่ไหมหันหลังหันหลังโอ้มันลงแล้วโอเค เฮ้ย ตัวนี้ ผมมาจากไหนยิงโดนไฟ ยิงโดนไฟคืออะไรยิงไฟไปโดน อ้าว ระเบิดจ้า ชิบหายแล้ว ไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งวันระเบิดเท่านี้ โอเคเอามาตะ รอดไปโบโบเฮ้ยแม่งโดดไปถึง ลงมา ลงมา ลงมาอีกทีนึง จริงใช้นี้ด้วยก็ดีนะ เนี่ยแปลงเดลล่าใช้ไปแล้วมั้งใช่ปะโอเค น่าจะใช้แล้วโอ้โอ้มา มา มา สนุไว้ รอบนี้ แตกตาลงมาดิ โอ้เสียเวลาไหมเนี่ย จะบินไปไกลเพื่อ พื่อเพื่อลวงไปซะหลับไป อีกเก้ความไปโดนอีกโอ้โหวัตถุฟักบิน โดดช่วยสอยมันลงมาเยี่ยมยอดขีดดี ลิงจะครบ จะหมดแล้วเนี่ย ไอ้บ้า เอ้ยทีมทำไมเนี่ย ไป มีของไหมมี มี มีโบกไปก่อนเลย ได้สโลว์อะเดี๋ยวค่อยใส่โบะโบโอ้โอ้ ได้ ดาวเว้ยเยี่ยมยอดจ้าดูดรวมโบจ้า ไปเยี่ยงอ้าว ไปอีก ดอก แน่ นอน ครับผม ไม่หมดอีกหมดแล้วบ้าง โอเค หมด ละ โอเค ได้ มา ดาวหนึ่งของสโนไวท์ลุยต่อครับ เฮ้ยที่เซฟเยี่ยม มันไม่ได้แผนที่เลยฮะ เจออะไรวะเนี่ย ลืม บอกได้สู้นะ หาเมกกี้ไหมนี่เป็นแก๊งจุดสังกิคัง何用だ今は城に入ることはならこっちに人が来ただろ俺の知り合いなんだ 客人が来ているとは聞いていない君もモンスターが現れる前に早く家に帰るんだ見間違いだったのかなあชิบ現れたかたやすくレイディアントガーデンを落とせると思うなあいつは俺に任せて待つんだ子供に何ができる お前たちが持ち場を離れて城の守りはどうなるのですしかしあの子がな a d a más p 特別なようだ。大丈夫でしょう。特別エベンの言う通りだ。我らの務めはこの城の主をお守りすることだ。ええー、お二人ともその主がお呼びですよ。 心に闇がないいや奪われたのかまさかのโอเค เรา ต้อง ตามไปตัว ชื่ออะไรนะ Inverse ตัว ไอ้ บอส ไป แต่ว่าก่อนเก็บ ของ ก่อนโดดิ ครับ รอ อะไร เฮ้ย มี ด้วย นี่ไงเราสูงจ้าเบอร์โลเดี๋ยวนะโบโบโบโบไปไปเยี่ยงไปเยี่ยงไปเยี่ยงไปเยี่ยงโบโบ ออีกหตุ้มเรียบร้อยมาเรื่อยเหลือเกินโบเรียบร้อยครับ โดน ลมไปเลย ไป ไป ไป ไป ไปเยี่ยงเรียบร้อย หมดยังกล่อง มีกล่องอีกไหมไม่มีแล้วนะ เพื่อสกิลบ้างฮะรู้สึกน่าจะมีอันใหม่มา โอเค อันนี้เต็มเลยมีอันใหม่ไหมอย่าง ไปทางไหนวะเดี๋ยวขวานี้ได้ไหมอัพว่ะ ลอยไปกันเลยโบไปคว้างครับไว้ายยังไว้ายยังโบโบโบ โบเปี้ยงโอ้ชิบติดมือนี่ละเรียบร้อย มึน มึน มึน มึนลอง ใช้สโนไว้ เหมือนเดิม เปี้ยง หลับ หลับจะกระโดดได้ คือ อะไร หลบ ได้คาเซโย ลม เกิดมาใหม่ เอ้ย ตรงนี้มีกล่อง เราไม่เห็นได้ไงเมื่อกี้บ้าไปแล้ว ว่าตรงนู้นไปไม่ได้แน่เลย โอ้ไปเยี่ยง ไปเยี่ยง ไปเยี่ยง ไปเยี่ยง ไม่โดนค่ะเลย โคตรเบ้านี่ ฮิวทำไมไม่รู้ ไม่เข้าใจหลับไปก่อนเลยอาเซโยตีไม่โดนแรง เอาอีกแล้ว เอาแล้วท่านี้ไอ้เยี่ยงไอ้เยี่ยง มันจะโดดเขาไหมเนี่ยไม่คิดจะโดนเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมาดีดิ บิดไป ไหน เนี่ยเฮ้ยลง ไปแบมปาบปาบ มา มา ด้านหลัง ขอ ด้านหลัง ขอ ด้านหลัง เน้นๆตายแล้วน่าจะ หมด พอดีช่างมาเถอะคือต่อโอ้ กลางอากาศไม่ได้ ผมต้องย้อนกลับไปทางเดิมนะ ทางนี้ยังไปไม่ได้ โอเคยังมมันยังไม่ให้ไป ไปจะเป็นน้ำแข็งเลยนะ จะตายไหมเนี่ยไปเยีงยมอืม เอียง ติดฟอสจ้าติดฟอสติดฟอสติดฟอสติดฟอสต่อยขึ้นตีลงไปตายซะเกือบสวยละเดี๋ยวมันระเบิดคาเซโยตีตายเขาไม่เป็นไรอ๋อดูดูดูดูดูดูดู ปั่นรวม เอื้อลอยไปกันเลยเอ้าไม่โดนอีกปาบปาบโอเค เอ้ายังไม่หมดอีกหมดยังยังเหลือนกอีกเหลือนกเหลือนกเหลือนกล่วงไปซะยังเหลืออีกเหรอนกแม่งโอ้โหยังมี เรื่อยๆนะ จังหวะนี้ไปเยี่ยงไปนะติดฟอสครับผมตีย่อนอืมเยี่ยงเลยนะทันดูโดปึ้งปึ้งปึ้งไปหมดละนี่ไงเออจะทำลุง เป็ด 뭐네이난얘待て少年わしに礼もさせんつもりかお礼なんていいよだから待てと言っておろえー、と金目のもはやれんが、えー、おじさん早くしてそうだこいつをやろう นี่ไงให้ตัวถ้าเล่นตอนเลนเล่านี่จะได้ตัวมาไงマリンという魔法 前に頼んで他の世界から一緒に連れてきてもらったのさ事業拡大ってやつでねえまだああ急いでるんだったなキーボリー見てろディズニータウンの永久入場パスだわしの故郷なんてが面白い場所だから一度立ち寄ってみるといい、えー、保護者の分 เค เนี่ย ได้ดิสนีย์พาสปอร์ตมา ตอนเล่นเทล่าเราก็จะ รู้แล้วว่าได้มายังไง สกิลเพียบ สมกันนะได้เลย ได้เลย อันนี้น่าจะเป็นฮิวขั้นสุดยอด ไปเลยทอบคุณครับไปลุยต่อไปหา ไอ้นี่ชื่อเลยนะทิงเกอร์สอじบさน危ないから家の中にいて足が危ない目に遭うものか わしは偉大な魔法使いマーリンじゃぞおお主も心の中の能力を目覚めさせたい口じゃなえなんでそのことを言ったじゃろ偉大な魔法使いじゃと本は家の中のテーブルに置いてある自由に見るといい คนยิ่งรีบๆคนยิ่งรีบๆอยู่ชวนเข้าวงเข้าบ้านยศแผนที่มา โอเคแวะเข้าไปก่อนเผื่อมีของ ให้ เก็บ จริง ๆไม่น่ามีอ๋อมี มี อันหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นของอะไรนะพูเดี๋ยว ค่อย มา เล่นรอบๆ โอเคช่างมันหมดแล้วอันนั้นซื้อของ โอเคดูต่อเลย ไม่น่ายากมัง้งหรือเปล่า ไม่รู้เทล่ายังผ่านไปแล้วเลยแหมมดูสิ มีดีไหมยังต้องฆ่าเสร็จก่อนหรือเปล่า จะโผล่มา เอ้าตีไม่โดนโบเด้ได้เด้โบโบโอเคดูสิมาไหมเอ้ย มาว่ะเฮ้ยใช้ท์นูดูดิไปยิง เฮ้ยได้ อยู่ได้อยู่ มันไปไหนละไปดูดร่วมร่วมดูดร่วมโอ้โห แม่งหนีมันหมดละโอ้จะใช้ท่านี้ทำไมตีไม่โดนอีกไปแล้วเรียบร้อยอ้าว อดแดกจ้าเต็งลอยไปทีเอ้กลมๆกันเลยไปยัง เาโบ โบไปแล้วไปเยี่ยงไปเยี่ยง โดนใครบ้างวะเนี่ยตุ้มไม่เหลือศัตรูเลยป่ะคืน้นบนจ้า อ้าว ขึ้นนะ ผมขอดูนี่กันโอเค ใช้นี้ก่อน ขึ้นดิ คาเซโย ไปยิงไปยิงไปยิงเวลอัพจ้าเสร็จแล้ว ไปยัง เด้งอย่างแรงมีโดดถูงจ้า เดี๋ยวขอเก็บของกันนะ เดี๋ยวตกไป จะลำบากเอายี่ไงท่าอะไรไม่รู้เคาน์เตอร์ปะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะดูดรวมจ้า ปั่นคนละดอกสองดอกดอกสองดอก โอเค เรียบร้อย ตอนนั้นมีดาว แต่ผมยัง ไม่แน่จะเก็บไม่ไม่ไม่น่าจะเก็บได้อันนี้อันนี้ใช่ไหมโอเคไม่เก็บได้วะโอเคเรียบร้อย๊บ เคลุยต่อใกล้ถึงบอแล้ว จาก ด่านเดิมที่เล่น อะไร นะ เล่นตอน เทล่า ไปเยี่ยงไปก่อนเลย ติดฟอสยิงน้ำแข็งยัด แล้วก็ ด้วย ต่อ ด้วยลมตาย เลย ดู จ้า หมุนปุ่มล้มล้มอีก แล้วเหรอโอเค เรียบร้อยลุยไป จะถึงบอสแล้ว ตัวเดิมที่คุณเคย ไป โบ โบ เดี๋ยวเดี๋ยวหลับไปก่อนเลยหลับแล้วติ ไม่เป็นไร ไปไหนไหนไหนไหนโบ โบ โบ โบ โบ อ้าวไม่โดนนี่ไม่ใช่ไปโดนกดผิด โดนบ้างไหมเนี่ยหมดยังโอเคหมดแล้วนะเอายังไม่หมดอีกโบะบะโอโบบะโบบะโบบะโบบะโบบะอึชอึชโดดสูงมาก เรียบร้อยยิงปะยิงปะเออไม่มีศัตรูเหรอปกติน่าจะมีนะเอาติดอีกเอาเร็วดีดิ้งจะหมดแล้วลมไปก่อนเลยไปยังตายจ้า เอา พี่อ้วนก่อน พี่อ้วนด้านหลัง ตายว่ะโดนบ้างไปเด็กอีกแล้วบินหมุนหมุนติ้วๆิ้วโมลต้าไม่โดนอีกเรียบร้อยท่าอะไรไม่รู้หิวด้วย หิวด้วยหลับด้วย เอาคาเซโยไอเยี่ยงโบบาโอตีกลับไปได้ด้วย โบบาโบยังเด้งอยู่ตีด็อกยากับขาดมากตีฟอสฟอสไปฟอสไประเบิดไป ระเบิดไปไปยัง โบ๊ะบ้า ไหน พี่นก ยังไง ยังไง พี่นก ยังไงป่ะึกด่านนี้รู้สึกจะ นานกว่าปกติ โอเค ถึงบอสละเดี๋ยวนะเปลี่ยนสกิลก่อน ขอฮิวสักอันหนึ่งนะฮิวขั้นสุดก็ได้ เคลุยฉากเดิมๆที่คุ้นเคยมาไอ้สามตัวนี้ที่เราไล่ตามกันมาลมล่าง อันเวิร์ส เปลี่ยนหน้ากากด้วย จัดไปไฟกระพริบก่อนอื่นเลยใช้ชุดล็อกแน่นอน ไปโว้โว้โว้โว้โว้โว้โว้คนแรกอะไปเยี่ยงไปเยี่ยงไปเยี่ยง ปเยี่ยง ไปเยี่ยงมันจะมันมีหลายส่วนที่ว่าลืมไปเฮ้ยขาจะขาด ไปเยี่ยง ไปเยี่ยง ไปเยี่ยง ไปเยี่ยงไปเยี่ยงโบโบบาโบบะยิงน้ำแข็งใส่เอาทอร์นาโดไปหน่อยไหมไปเยี่ยง โดนมั้งเนี่ย โดนบ้างปะเนี่ย โดนบ้างปะเนี่ยเอาชิบหายแล้วกู เอามันไม่โดนด้วยเจ๋งว่ะ ไปยังปาปาปาปาปาปาปาปาปาปาปาปาปาไปยัง ไปยัง ไปยัง ไปยังไปยังสีได้บอลดัดไปยัง โดนไหมเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันยิงเลเซอร์อยู่ โบบะโบบะโบโบบะ ฮิวก่อนฮิวก่อนเฮ้ยอย่างนี้ต้องพายุดิวะอยู่ใต้เนี่ยไปยังไปยังไปยังหูแรงว่ะแรงแรงแรงได้อยู่ได้อยู่จะไม่งไปแล้วไปชนะแล้วแน่นอนครับตรงวันนี้สินง่ายแฮะทำไมรอบนี้มันง่ายวะตอนเล่นเทล่ายากกว่านี้นะ అయ్యం อิชนี่เนี่ยพร้อมกันครับ ตายแน่นอนやったなみんな一緒だからね当たり前だよそうだチケットをもらったんだいいやそれはディズニータウンの永久入場パス面白いとこなんだって 保護者と行きなさいってもらったんだ保護者それよりもベンこんなところまで来て大丈夫だよ俺テラのことを変な風に言う仮面をかぶったやつだって倒したんだ仮面の少年に会ったのかあ เนี่ยเพิ่งรู้ชื่อやはりお前はアクアと帰るんだ嫌だ俺はテラとアクアと一緒に行くダメだ俺たちにはやらなければならないことがあるそれは危険が伴うことだテラのやらなければならないことって何なんだかマスターの任務じゃないみたい道は違うが闇を消すことに変わりはないそうかな テラが他の世界でしてきたことを見て思ったの闇に近づきすぎているんじゃないかって何言ってんだよアクアテラが闇に落ちるはず俺のことを監視していたのかそれがお前へのマスターの命令かそれはそんなそうかテラ来なくていい 俺たちは別々の道を行くんだテラ違うのマスターの真意はあなたへの疑心じゃないあなたのことが心配でひどいよアクアうんマスターの命令なのは本当よでもそれはマスターの愛情からなの俺を連れて帰るのも マスターの命令アクアキーブレードマスターになって変わったんだな俺テラを探してくるเนี่ยจะไปเตือนเทล่านะโดนปันหัว เข้าทางเดิมได้ไหม มีของไหม ไม่มีหรอ จริงๆ มันขึ้นตรงนี้ได้นะมาทางหนึ่งได้แต่ผมโดดจะไม่ได้ไม่ถึงละ มันต้องเป็นอะอคอหรือเปล่า โอเคลุยต่อ ยังไม่ ยังไม่จบครับปาบปาบปาบปาบปาบดีนะที่สู้บอสรอบเดียวผ่าน ถ้าเป็นเทล่าจะจะไม่จบ จะไปสู้ไอ้ตัวยิงปืนอีกทีนึงทำลายเปี้ยงโบเขาไม่เก็บ มันขโมยของไปอะโอ้ตี ไม่ถึง โอ้ยมัน น่าลำคาญอ่ะนกไปมา นี่ดิโอเคเอาติดฟอสกับเขาด้วยเหรอ นี่ไงโบโบโบโบโอเค ผมรีบไปดีกว่า เอียงเอียงเดี๋ยวผมรีบรีบรีบดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ นานไปคลิปหนึ่งหมุนไป เลยอันไหน ไม่ใช่ ทาง ผ่าน ก็ ว่าไม่ตีดันโอเคมี มี แม็กแล้ว เออเอา เอาไฟไปไฟขั้นสองเนี่ย อย่างเงี้ยลงไปเลยเนี่ย มันไม่ต้องไปทางเดิม เจอก็ตีไปย้ยงไปย้ยงไปย้ยงไปย้ยงเกือบละโบ โบ โบอีฟอจตา ยิงไปอัดหลังไปยีงโอเคเรียบร้อยลุยต่อครับ ไปหาเทล่าเทล่าเอาอันนี้โดน มาช่วยเองดูท่าวิ่ง มา มา มา มา ดิ เอา หนี อย่าหนีแน่จริงอย่ามุดดิน โดดหยองหยองมา เรื่อยๆครับ จังหวะนี้ ไปยังไปยังไปยังเอากดผิดไปิดเป็นคอทำไม ไม่เข้าใจโบ โบ โบ เรียบร้อยลงที่ครับรออะไรอยากได้คีเบตไปแล้วมันตีเบา เหลือเกินเปียงมันไม่มันไม่ค่อยได้ผลไอ้ท่าบ้านเนี่ยแทบจะไม่ลดเลยเนี่ยเปียงโมบ้า โบบะปยยงไปยยงไปยยงไปยยงไปยยงเอาอีกแล้วเหรอหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะ ถ้าเป็นตัวใหญ่ได้อยู่แต่ถ้ามันโดนนะนะถ้าไม่โดนมันก็ไม่ค่อยมีผลประโยชน์เท่าไหร่แตกไปหมดอะมาเลยสองตัว หลับไปก่อนเลย หลับ หลับก็ตีไม่ตื่นนะครับ โอ้โหหลับยาว หลับยาว ห่วงเออชิดชิบหายแล้ว ระเบิดลาก่อยนะใช้ทานี้เลยนะอมตะดี ไป ยังไม่หมดอยู่เนี่ยเปียงเปียงเปียง หลับไปก่อนเลย นี่เด้อเด้อเด้อโบบะบะโบ เบะนี่ เบะโบ มา มาให้หมด โอ้โหท่าบ้าดีนะเปี้ยง หมดซะทีเถอะ มันยิงไม่ค่อยโดนอ่ะ ดูดิ มันล็อกก็ไม่ได้ โอ้โหแม่งพลาดแล้วอย่ามายุ่งอย่าระเบิด ไปอย่างเรียบร้อยแต่สนสายมาตามลูก ไม่ใช่危険ながら出歩いてはいけないと言っただ どうやら君の世話になったようだなこの子は親を亡くしてね我々が預かって育てているんだそうか君も一人か俺友達を探してるんです俺みたいな格好でもっと背の高い男の人を見ませんでしたかうん場外庭園で見かけたのがそうかなこの道を行った先だありがとう いやこちらこそイエンツを助けてくれてありがとううんこの先君とは縁がありそうな予感がするよตักแตกตักแตกไปไปต่อได้ท่าสไลด์เหรอเฮ้ยได้แล้วเหรอ นี่ไงท่าเพียบเอาไปใส่แทนกันให้หมด โอเคน่าจะได้ท่าแดดละไม่ใช่ อ๋อ มันเป็นท่าหลบ นี่เองทาไหนวะ อ๋อ นี่ โอเคทางนี้แน่นอนนะ ตามในเรื่องที่เวนจะไปเจอเทล่าอยู่ข้างหน้านี้ เป็นในเรื่องครับ ผมレンとは一緒に行けないทんでだよでも いつかお前が俺を救ってくれるのかもな <laughs> 救って当たり前だろ友達なんだからそうだなありがとうでเอาไปรอน่าอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องหลังจากที่ไป มีช่วยเซนอนมาหรือเปล่าที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมโอเคเราต้องไปหาคออีกทีนะหรือเปล่านก่อนอีกเก็บของก่อนงกครับผมไม่ยังของเพียบอะ พวกอันเวิร์ดก็เพียบเหลือเกินเก็บก่อนเก็บก่อนโบ ไม่มีสติกเกอร์ตรงนี้หรอ โอ้ยกลมกลมเอ้าทีเดียวตายเลย อ๋อเป็นกับดักโคตรแรง ใส่ไปขั้นสองโดนไหมโอ้ลำคาญมากเลยเนะโบโบโบลงมาซะ เสียบเสียบไปแต่โดดไม่ได้เอาโดดข้างล่าง โดดอีกตัวนึงแทนเฉยลำคาญนกมากเลยไมาเนี่ยกายดิโบ โบ โบลงมาซะถึงเวลาแล้วเปี้ยงเปี้ยงตรงนี้กล่องนะฮะ เปียงเปียงดูปะปั่นให้ล้มเอาทีเดียวตายเลยโหแรงขึ้นเยอะเลยนะเปียงเปียงเก็บของก่อนนะครับเพราะตรงนี้ ตรงนี้น่าจะลงไปไม่ได้ ถ้าเป็นเทล่าจะลงไปแล้ว แต่เพิ่งเพิ่งมา มั้งไปไม่ได้อะติด โอเคกลับไปทางเดิม ต้องไปหาอคอแน่หรือเปล่าลอยไปก่อนเลย จ้า โอ้โห ตี ไม่ โดน แล้วไฟมัน จะ โดนไหมโดน ว่ะล่วงลูกนี้ต้องซ้ำโบแม่มาถึงอีกอ้าวจะไปเยี่ยง ลมไปก่อนเลยลมไปก่อนเลยลมไปก่อนเลยลมไปก่อนเลย โอเคสวยงามดูจ้า ขอด้านหลัง ขอเน้นๆเปี้ยง โอเคเรียบร้อยโอเคจะไม่หมดอีก เซโร่ไปก่อนเลยเปี้ยงไรแรงน้ำถ่วงเฮ้ยได้ท่าไซโคนมาเหรอ โอ้โห สุดยอด ไม่ใช่ท่าดิสไตล์ไซโคนโอเคได้มาละถือว่าดีนะไซโคนนี้ใช้ได้เลยมันตีแบบคว่างๆกวาดๆหน่อยโอเคมาถึงแล้วเจอคอแล้วテラには会えたうんでも一人で行っちゃった เขาจะไปคนเดียวนะ私もด้ないといけなไม่ได้一緒にそれはダメベンは一人で帰るのよโดนทิ้งหมดเลยเว้ยน่าสงสาร一緒に行けないのベンは危ないことに巻き込みたくないのเขาก็เป็นห่วงเวนนะไม่อยากให้ไปด้วย ว่าเป็นอันตรายนะเข้าใจใช่ไหมอย่าเศร้าสิ รู้ว่าอยากช่วยนะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพาเวนไปแล้วどうしたベン่う終わりかだらしないなベン今の惜しかったよ頑張ってやれやれ2対1かよ ตอนฝึกสมัยนั้นベンお前の剣ずいぶんすり減ってるな頑張って修行してる証拠だね ベンは力が入りすぎてるんだもっと流れるように力をコントロールすればほらこの剣を手にしてみろお前にその資格があるのなら剣はお前に力を与えいずれ選ばれし者となるだろうへえ何それ マスターにでもなったつもり俺の夢はキーブレードマスターになることだ私たちの夢でしょそうだうん俺とアクアとベン俺たちの夢だมอบดาบมอ Excel これお前のかリアあまり時間はないぞリア分かってるあいつすぐに済むこんなので遊んでんのかお子ちゃまだな俺のはこれだじゃーんかっこいいだろお前のだってお前じゃないリアだ記憶したかお前の名前はベンツ よし勝負だメントスはあなんでそうなるんだよ自信がないのかほらこっちから行くぞ <laughs> えあそうこなくっちゃ後で泣くなよ あれだとりあえず引き分けってことにしといてやるえ <laughs> ああどう見てもお前が一人で暴れて勝手にバテたようにしか見えなかったけどな何がしたかったんだはあこういう時はもちっとフォローするんじゃねえの普通今日は調子悪かったなとか手加減しすぎだろとか友達なくすぞ悪い 俺は嘘が下手なんだ友情って泣けるよなお前も友達は選んだ方がいいぞあ <laughs> リアそろそろ行くかうん行くのかお前とはまた会えそうな気がする 俺たちはもう友達だからな記憶しとけよ分かったリア捨てられた子犬を拾うのはほどほどにしておけ俺はたくさんの人の記憶に残りたいんだ人の記憶の中でならいつまでも生きられるからなま少なくとも俺の記憶からは消えてくれないだろうな嬉しいね 厄介なものだ行くか覚悟はできてるみたいだな ร้อยได้คีย์เบสนะครับผม โอเค ก็คลิปนี้ก็ยาวนานพอสมควรนะฮะสิบกว่านาทีนะ โอเคก็อย่าลืมยังไงก็ เนี่ยมีโลกใหม่เพิ่มมาอีกสามดวง เหมือนเดิมนะครับ ก็โลกที่ผ่านมาแล้วของเทล่าแหละ ก็โอเค ก็อย่าลืมไปดู ไปกดไลค์แฟนเพจทั้งของผมและของพี่ป๊อปด้วยนะครับ อย่าลืมนะฮะติ้งตามอยู่ด้านล่างได้เลยนะฮะ โอเคสำหรับพันนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับพัดนะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับปันนะครับบาย